สมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พี่ปองหาอะไรอยู่เหรอคะ หาใบนัดฉีดวัคซีนของหลานอยู่ว่า พ่อแม่เขาติดธุระเขาเลยให้พี่พาไปแทนหน่อยอ่ะโทรไปถามที่โรงพยาบาลก็ได้นี่คะพี่ อืม ใช่ แต่ว่า บัตรนัดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกโทรไปถามได้ ปัญหาอยู่ที่ตัวบันทึกสุขภาพอะสิ อยู่ไหนก็ไม่รู้อะถ้าพี่หาไม่เจอโดนแน่เลยอะโอ้สมุดบันทึกสุขภาพนี่สำคัญนะคะ พี่ สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องสุขภาพลูกนี่เรื่องใหญ่นะคะ ใช่ โอ้ยสมัยนี้แล้วนะ บันทึกในแอปอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะถ้าเกิดโทรศัพท์หายไปหรือสมุดหายไปเนี่ยก็ยังมีฐานข้อมูลอยู่ไนงะพี่อยากได้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะ นี่เลยแนะนำแอปพลิเคชันยาแอนคิสค่ะ นักวิจัย สวทชร่วมกับมูลนิธิ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาวพยพัฒนาแอปพลิเคชันยาแอนคิสหรือสมุดบันทึกสุขภาพเด็กอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับเด็ก ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ พัฒนาการด้านการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง ผลการตรวจร่างกาย และประวัติการใช้ยา โดยมีระบบบัญชีผู้ใช้บริการรายบุคคล เพื่อทดแทนการใช้สมุดบันทึกสุขภาพรูปแบบเดิม แอปพลิเคชันยาแอนคิสยังมีระบบการแสดงผลและการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบข้อมูล เช่นเตือนนัดฉีดวัคซีน หรือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมไปถึงข้อมูลความรู้ที่จำเป็น ในการดูแลสุขภาพเด็ก ที่เรียบเรียงโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ ว้าวว้าววาวหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 025646700 ต่อ 1261 นะคะ เป็นไงล่ะคะพี่สะดวกสุดๆไปเลยใช่ไหมดีมากๆจ้ะเดี๋ยวพี่จะรีบไปแนะนำพี่สาวให้โหลด มาใช้เลยดีกว่า โอ้ เดี๋ยวนะ แต่ถ้าสมุดบันทึกหายไปจริงๆอ่ะพี่จะทำไงล่ะ ข้อมูลข้อมูลหลานก็ไม่มีเลยสิ ไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะพี่ ก็ไปพบคุณหมอแล้วก็ขอดูประวัติการฉีดวัคซีน บันทึกพัฒนาการก็ได้นี่คะโอ้ ใช่ใช่จริงด้วย ว่าแต่ที่หายอยู่อ่ะใช้เล่มนี้ปะคะ เฮ้ย ใช่ใช่ใช่เอ้าโถซีแล้วมันไม่รีบบอกพี่ตั้งแต่แรกเนี่ย ปล่อยให้พี่เครียดอยู่ได้ตั้งนานน่ะ ถ้ารีบบอกก็ไม่ได้แกล้งพี่ป๊อกสิคะ ่ะพี่ป้องเดี๋ยวซีถ่ายโทษให้นะคะ เดี๋ยวซีโหลดแอป แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยใส่แอปให้หมดเลยนั้นรีบเลยรีบค่ะค่ะ